ำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนเทคนิคการเลือกปู และเทคนิคการแกะเนื้อปูค่ะ ซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในเมนูก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ ปูนั่นเอง แต่เวลาที่อ้อมไปตลาดเนี่ยนะคะอ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปูตัวไหนมันสดหรือไม่สดนะคะเราก็ต้องมาถามผู้รู้ใช่ไหมคะให้เชฟคอนรา d how to choose the nice crab chef Yes there's there's a few ways to see a good crab mm -hmm. The first thing I would say there's a there's two kinds as you see This one to my right is a male crab the one to my left is a female เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าปูก็มีเพศด้วยอะค่ะเชฟบอกว่าปูตัวนี้เป็นตัวผู้ท้องของมันจะแคบๆเห็นไหมคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะ and then which one is better chef Normally the, the male crab is much sweeter โอ้เนื้อปูของปูตัวผู้มันจะดีกว่าหวานกว่าค่ะ The next thing I would say is very important is um, you always need to buy healthy crabs fresh crabs mm-hmm. don't buy frozen crabs oh, อ๋อ why why chef and because the meat the meat of the fresh crab is much fluffier uh, the um, the meat of the frozen crab is very stringy very dry ก็คือเนื้อปูจากตัวปูแช่แข็งเนี่ย Okay, the next thing, quite important as well, is the weight of the crab. The heavier the crab, the better the meat. Oh, can I try? The more meat it has, please do. เชฟบอกว่าปูที่ดีควรจะมีน้ำหนักมากนะคะอ๋อมันมีน้ำหนักที่ต่างกันจริงๆนะคะเนี่ยก็คือตัวปูตัวที่มีน้ำหนักมากกว่าจะมีเนื้อยกกับแล้วมีความสดมากกว่านั่นเองค่ะ And the last thing I would say is quite important, very important is also the shell should be very hard, hard shell. meat as well. We have a very fresh o d u อและสิ่งสุดท้ายก็คือเวลาเราเลือกปูควรจะต้องเป็นปูที่มีกระดองที่แข็งเพราะปูที่กระดองแข็งเนี่ยแสดงว่ามีความสด แล้วก็มีเนื้อปูที่หวานกว่าค่ะเรารู้วิธีการเลือกปูกันแล้วใช่ไหมคะอย่างต่อมาที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการแกะเนื้อปูค่ะ Chef how to peel the crab chef I don't know how to peel it Okay, there's two kinds on the crab. Okay, the first kind is the claws, which is very important. And the second kind is the meat itself, uh, inside the skin, uh, inside the shell I mean. Uh, so the first thing we do, we crack off, we crack off the claws, อ๋อเชฟเขาก็จะดึงตัวกล้ามปูกับขาปูออกก่อน oh, we uh, uh, uh, crack off the claws, and then we normally take this off, the back part, uh, two back oh, parts, and then we, we break as well the first claw, เอาตัวกล้าม second claw, here has the most the most meat. Yes, and also the meat in the claw has normally is, is also more sweeter. Uh, it's almost normally more sweet. So then you can crack both sides. And now. So the first thing is you crack. This ah, part. Oh. Okay, this is the equipment we use to take the meat out. know? So you, you see like, it's like a nutcracker, right? The cracker floor. And then as well is a, is a s t e e l to go inside to take the meat out. เท่จังเลยเครื่องมือแกะปูไม่เคยเห็นเลยค่ะอย่างกับครีมเนี่ยอันนี้เอาไว้แกะกล้ามปูนะคะ ส่วนอันนี้เอาไว้เอาเนื้อปูออกมาจากตัวตัวตัวแขนปูค่ะโตเลยค่ะเชฟค่ะ Right and then you basically you crack it โอ้ยนี่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยต้องหาอะไรมาทุบนะคะเนี่ย bracket. Oh, and then you see the meat comes out very easy. Uh, so see that? Meat comes oh. out uh, very easy. And then the next thing you do, take the meat out. See? And any spare parts you don't need that. Okay. You need to make sure as well when you take the crab meat out, always check the crab. There's no bits inside. Bits of that ใช่ใช่เชฟบอกว่าเราต้องระวังนะว่าไม่ให้มีพวกเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระดูกปูที่อยู่ข้างในอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนรับประทานก็จะตกใจว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องเป็นเนื้อจริงๆ so the next thing is the head right okay so you grab the crab okay so you see you grab it open you bring it open Ah. Wow. So see that? You bring it open. So next thing, you ก็คือ break it in two break it in two อันดับแรกใช้ว่าแกะกระดองปูก่อนเสร็จแล้วเราก็หักครึ่งนะคะ ตรงตัวปู and here you see meat again ตรง right นี้เป็นส่วนที่มีปูเนื้อปูเยอะมากเลย Ah, so you break it again as I said you break it and here you got very delicious meat so it's very moist this meat is very very moist ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความนุ่มมีความหวา take that out take that out scoop it all out Ah, You see, you see here now. That's what I explained to you as well before. The meat is very fluffy. You See that? Very fluffy, very soft. See that? บอกว่าไหมเนื้อมันจะมีความนุ่มมีความฟูอะค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อพวกเนื้อปูจากที่เป็นปูแช่แข็งเนี่ยมันจะไม่มีความฟูอย่างนี้เลยเดี๋ยวอ้อมลองบ้างนะไม่เคยใช้เลยค่ะ Hey, can help me now. Oh, yeah. Make sure you don't put the shells inside. Oh, my God. I, I have to I start try, again. I try my best. Mm. Next one, so the next shell, so the first lob, and then of course you have the second lob. Yes. So same, same, same, same method. Huh? So you you take the meat out, right? You see that all the meat inside? So you see how fresh the fresher the crab is, or the, the better the crab is, the more meat will be inside. Yes. อย่างที่เชฟบอกไงคะว่าถ้ามันมีน้ำหนักปูที่มากก็จะมีเนื้อมากอย่างตัวนี้เนื้อปูค่อนข้างจะแน่นเลยนะคะ So again, you take all the shell meat out. So see, sometimes you can even crack it with your hands. Yes, I can try. Now, see that? <laughs> ปรากฏเราทำไม่มีเนื้อปูออกมา <laughs> มันนิดนึงค่ะได้ด้วยค่ะ uh, Same thing with this, so you crack, yes. you crack it. Right, take that out. It's quite important because this can be also very stringy. And then next thing. Can I open this one? Yeah, yeah, please do. Yes. นี่ไงคะแกะกระดองก่อนอย่างที่เชฟบอกนะคะเดี๋ยวเราหักครึ่งต้องจำได้ you do the floor? Yes, yes, yes, I do the floor. สนุกเหมือนกันนะคะเนี่ยบ้านเราก็มือล้วนๆเลยนะ เนื้อปูสดๆที่เราแกะกันเอง มันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชฟ It's not difficult isn't it to pick the crab yourself Oh, it takes a bit of practice, I would say. You know, don't think ต้องมีการฝึกฝน don't think you can do it today. You know, so it takes a bit of practice. So very important is uh, also that you don't hurt your skin because the, the, the shells are quite sharp. โอเคเดี๋ยวที่เชฟบอกเลยนะคะ เราสามารถแกะได้เองที่บ้านเลยง่าย ๆ เลย แล้วแถมยังมีวิธีการเลือกเนื้อปูที่สดๆ ใหม่ๆ เราไม่ต้องไปง้อพวกพ่อค้าแม่ค้าให้เขาเอาเปรียบเราอีกต่อไปได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ